สวัสดีครับ ผมอาจารย์พานุวัฒน์ิวัสกุลราช อาจารย์ประจำคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอต้อนรับทุกๆทท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์แบบเปิด รายวิชาเพศศึกษารอบด้านครับ วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ หรือวิธีการคิดต่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในเชิงบวก และเข้าใจแนวคิดเรื่องเพศศึกษารอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่น เพศและเพศวิถี เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ และความจำเป็นในการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเกิดสุขภาวะในชีวิต ในการเรียนออนไลน์ของเราทุกครั้ง ทุกท่านจะสามารถศึกษาเนื้อหาทั้ง 5 บท ได้จากสื่อที่เราจะเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบครับ ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาวิดีทัศน์ระบายความรู้ นอกจากนี้เนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดหรือว่ากิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วยครับ ผู้เรียนทุกท่านสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาแบบอิสระ ศึกษาทบทวนบทเรียนทุกส่วนได้ตลอดเวลาเลยครับ ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหาในบทเรียนให้ครบทุกบท และเมื่อศึกษาเนื้อหาทุกบท ครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนตามให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่เรากำหนดครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกท่านจะรับความรู้ความสามารถ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อท่านพร้อมขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยครับ